ตัวหนึ่งมาสเก็ตเตอร์อีกตัวนึงนี่โอ้โหเอ้ยเอายังได้ลุ้นอยู่ท่านผู้ชมมาตัวคูณก็ไหลสเก็ตเตอร์ก็ได้ลุ้นมาซ้อนสปินมาดิเอาเรื่องมึงเตะนะบอกเลยนะวายด้วยครับผมนะมีตัวต่อไหมมันจะต่อตัวอะไรเอ้ยแก้วแก้วเขาเคลได้อยู่หนึ่งนั่นไงไปคูณหกไปดิครับผมเอาเรื่องมึงเตะคูณสิบนะสเต็ปต่อไปนะคูณสิบคือสเต็ปต่อไปโอ้โหไม่กล้าแจกนี่วะโอ้เฮ้ยไปฮะโอ้โหนิ่มนะนิ่มนะจังหวะนี้นิ่มจริงนิ่มจริง นิ่มเหงื่อครับเรนี้โอ้โห ผมดันเป็นร้อยเลยดีกว่าท่านผู้ชมไม่ต้องพูดพันเราเพลงมาแล้วจะไม่อีกสี่พันเอาเรื่องเพิ่งเตะวายไม่อีกหนึ่งแล้วคูณสามที่ไปอีกสามพันหกร้อยนี่ไง เราไปอีกสองร้อยที่จะเอาเรื่องเพิ่งเตะตัวคิวบวกมาอีกสองพันสี่ร้อยอู้นึกว่าจะมีตัวโตอีก ตัวคูณมันไหลแล้วท่านผู้ชม เอ้ยนะครับผมนะ บวกรวมๆกันี่หมื่นห้าแล้วท่านผู้ชมอ่ะมาอย่างครับผมอ่ะโอเคโอเค มาเรียบร้อยครับผมทุกชมมากราบสวัสดีทุกชมทุกท่านด้วยนะครับผมนเฮตโต้นเตตฝัดมาแล้วจ้ายินดีต้อนรับนะครับ เพื่อนๆนะในกลุ่มแอปแบนนะครับผมในต้นสเตตฝาดเจอกันในแน่นอนแล้วก็รวมถึงในทางช่องทาง YouTube ฮะท่านผู้ชมนะครับใน เอาลืมช่องตัวเองซะนะครับในช่องเฮียต้นชาแนลเออนะครับอืมโอเค โอเค วันนี้เล่นตามคำขอในกลุ่มเพื่อนสักนิดนึงนะครับผมบอก บอกว่าเฮียต้นไปเกมค็อกเทลสักหน่อยสินะช่วงนี้เป็นไงบ้างก็คือยังไม่มีใครเล่นนะ แต่ว่าไม่เหมือนแบบให้ผมมาเป็นหนูทดลองซะงั้นนะท่านผู้ชม โอ้อะไรใจหลายใจดำขนาดนั้นวะเฮ้ย นะครับ โอเคท่านผู้ชม เอ่อมาวันนี้ทุนมีอยู่เก้าพันนะท่านผู้ชมอ่ะ เดี๋ยวผมขอล้างหน้ากระดานไปสักหน่อยนะ เป็นห้าสิบแล้วกันกดทิ้งไปสักสี่ห้าหมุนนะ เดี๋ยวว่ากัน เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ยังพอเก็บได้ฮะ ต้องยมถืออถึงมันมันจะมีจังหวะฝืดๆบ้างนิดหน่อยก็ นะก็ก็พอเอาโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยนะ มาฮะ มาดูซิเข้าวิสปินรอบเนี้ยนะอ่ะมาดูเลยมาดูเลยพร้อมกันเลยจ้ะเอออ่ะมาแล้วครับผมหลักพันมาแล้วจ้า เก็บได้แล้วจ้ะแม่เอ้ยต้องมาแล้วจังหวะนี้มันต้องมาแล้วว่า มันต้องมาเลยหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบนะนะ เข้าวิสปินยังเหลืออีกแปดหมุนจ้ะยาวๆ ไปโอ้โหทีเด็ดนี้มันสัญลักษณ์ว่าจริงๆ นะ มาครับผมพันสี่ของโบนี้ไปร้อยหกสิบเอาเรื่องเบื้องเต้ครับผม มา เออ ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้เลยนี่แหละ มาก็บวกหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้าเอาเพื่อนๆนะ ผมจัดให้ดูแล้วนะ นี่ขนาดแค่ล้างหน้ากระดานนะเป็ดห้าสิบนะ ถ้าเป็ดร้อยนี่ไม่อยากจะเอ่ยนะ บอกก่อนนะท่านผู้ชม มาฮะ ขอแบบตัวคูณหลายๆเนี่ย เห็นเห็นแก้วค็อกเทลด้านล่างไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยท่านผู้ชมเห็นตามเมาส์ผมไหมนะ มันจะมาตามคอมโบเลยนะ เดี๋ยวคอยดูนะ เฮ้ยเดี๋ยวลุ้นสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งมาสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งนี่โอ้โหเอ้ยเอายังได้ลุ้นอยู่ท่านผู้ชม มาตัวคูณก็ไหลสเก็ตเตอร์ก็ได้ลุ้นมาซ้อนสปินมาดิเอาเรื่องก็เพิ่งเต้นะบอกเลยนะวายด้วยครับผมนะมีตัวต่อไหมมันจะต่อตัวอะไรเอ้ยแก้วแก้วฮอกเทลได้อยู่หนึ่งนั้นไงไปคูณ 6 ไปดิครับผมเอาเรื่องเพิ่งเต้คูณ10นะสเต็ปต่อไปนะ คูณ 10 คือสเต็ปต่อไป โอ้โหไม่กล้าแจกนี่วะโอ้เฮ้ยไปฮะโอ้โหนิ่มนะนิ่มนะจังหวะนี้นิ่มจริงนิ่มจริง นิ่มเหงื่อครับเป็นไงโอ้โหผมดันเบ็ดร้อยเลยดีกว่าท่านผู้ชม ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมาแล้วจะไม่อีกสี่พันแล้วเอาเรื่องเพิ่งเตกวายมาอีกหนึ่งแล้วคูณสามที่ไปเลยสามพันหกร้อยนี่ไงเราไปสองร้อยสี่สิบแล้วเอาเรื่องเพิ่งเตกตัวคิวบวกมาอีกสองพันสี่ร้อยอู้นึกว่าจะมีตัวโตอีกตัวคูณมันไหลแล้วท่านชมเอ้ยนะครับผมนะ บวกรวมๆกันนี่หมื่นห้าแล้วท่านชมโอ้โหหมื่นแตกฮะนะ มาได้กับฟรีสปินแล้วก็ตัวคูณแบบอื นิ่มเหงือกฮะรสหวานรับประทานง่ายเขียวกรุบเขียวกรอบท่านชมเอ้ยนะ แบบนี้ผมขออนุญาตนะดันเบ็ดร้อยสักหน่อยดูดิมา ขออนุญาตดันเบ็ดร้อยสักหน่อยขอกดมือไปเลยนะอย่าบอกนะว่าขึ้นเบ็ดร้อยแล้วเกลือเนี่ยนะเอามายังได้นะวายแถวเต็มนี่คูณสี่ไปดิครับพูดเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบท่านชมเอ้ย อเปิดหัวมาดีนี่ใครไม่เล่นเสียใจด้วยนะท่านผู้ชมคุณให้ผมมาลองของใช่ไหมเจอแล้วนะผมมาก่อนบวกก่อนนะอืมมาเนี่ยแหละถือว่าเป็นค่าที่ผมมาลองให้นะท่านผู้ชมนะครับอืมหมื่นแตกอีกแล้วท่านผู้ชมมาโอเค ผมผมพอดีกว่าท่านผู้ชมใครจะไปก็ไปนะผมไม่ไปแล้วนะพอเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตถอนออกเลยนะสามหมื่นเดี๋ยวสี่พันห้าร้อยเดี๋ยวลุยต่อในรอบต่อไป ผมรู้ละ นะฟิสปปินก็เข้าดีแตกนอกก็เข้าดีแบบนี้นะเป็นช่วงเกมแจกจริงะท่านผู้ชมฮะรีบมาก่อนที่มันจะสายท่านผู้ชมเอ้ยนะเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปสักครู่เดียวเดี๋ยวผมสั่งถอนก่อนนะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเจอกันนะ